สัญลักษณ์ที่ไม่ได้อยู่บนแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด จะต้องใช้วิธีการแทรกสัญลักษณ์พิเศษ ซึ่งทำได้โดยคลิกคำสั่ง insert เลือก special characters ซึ่งเราสามารถหารูปแบบของสัญลักษณ์พิเศษได้จากกลุ่มตัวเลือกหรือ catalog หรือใช้วิธีการพิมพ์คำค้นเพื่อค้นหา หรืออาจจะวาดภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการเพื่อค้นหาก็ได้นะคะ และเมื่อพบสัญลักษณ์ที่ต้องการแล้วก็ให้คลิกเลือกภาพสัญลักษณ์นั้น สัญลักษณ์ที่เลือกก็จะมาแสดงอยู่ในเอกสาร สามารถจัดรูปแบบสัญลักษณ์พิเศษได้ เหมือนกับการจัดรูปแบบอักษร เช่น เปลี่ยนขนาด เปลี่ยนสีเป็นต้นนะคะ ซึ่งการแทรกสัญลักษณ์พิเศษอาจเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในข้อมูล เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ หรืออาจจะแทรกสัญลักษณ์เพื่อตกแต่งเอกสารก็ได้นะคะ